Hello Hello Hello It's nice to meet you again เจอกันอีกแล้วนะคะ เจอกันทีไรอาจารย์มาพูดถึง grammar ทุกทีเลย อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ สำหรับไวยากรณ์ในบทนี้นั้น จะเป็นเรื่องของ preposition คำบุพบทนั่นเอง คำบุพบทก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น บอกเวลาสถานที่ และบอกถึงปี ในบทนี้เราจะมาพูดถึง preposition ที่ใช้ในการบอกตำแหน่งนะคะ ซึ่งจะมีทั้งหมด 9 ตัวด้วยกันก็คือ 1. in ในหรือข้างในนะคะ I am in the building ฉันอยู่ในตึก ใช่ไหมคะ 2. on บนค่ะ I'm on สุขุมวิท road ฉันอยู่บนถนนสุขุมวิท 3. at ที่นั่นเองค่ะ I am at the school ฉันอยู่ที่โรงเรียน 4. ค่ะ next to ถัดจากหรือถัดไปนะคะ My school is next to the 7-Eleven โรงเรียนของฉันอยู่ถัดจาก 7-Eleven นะคะ 5. ค่ะ opposite ตรงข้าม It is opposite my house มันอยู่ตรงข้ามบ้านฉัน นะคะหกค่ะ near ใกล้ ๆ Your house is near my house บ้านคุณอยู่ใกล้ ๆ บ้านของฉันนั่นเองนะคะเจ็ดค่ะ between ระหว่าง it is between you and me มันอยู่ระหว่างคุณและฉัน สังเกตคำที่พูดนะคะ between นี้มักจะมีสองสิ่งที่ตามกันมานะคะ หรือต้องมีอะไรมาขั้นนั่นเองนะคะ8ค่ะ in front of ข้างหน้า it is in front of my car มันอยู่ข้างหน้ารถฉันเอ๊ะ อะไร หวังว่าจะไม่ใช่ผีใช่ไหมคะ มาอยู่ข้างหน้าได้ แต่ว่าต้องไม่ใช่ผี อุ้ย มีไหมกลัว กลัวอยู่นะ กลัวนะก้าค่ะ behind ข้างหลัง the tree is behind my house very beautiful ต้นไม้อยู่ข้างหลังบ้านฉันสวยมาก ๆ เลยรู้ไหมคะ ถ้าสังเกตดีๆเพ p โพซิชันที่อาจารย์พูดยกตัวอย่างมานั้น เรามักวางไว้ข้างหลัง verb to be ใช่ไหมคะ ไหนมาทวนกันอีกรอบนะคะว่าวันนี้เราเรียน preposition ทั้งหมด 9 ตัวก็คือ in ค่ะ ใน on ค่ะ บน at ค่ะ ที่นะคะ next to ถัดจากค่ะ opposite ตรงข้าม near ใกล้ๆ between ระหว่าง in front of ข้างหน้า และ behind ข้างหลัง เป็นยังไงกันบ้างคะ ได้ความรู้กันไปเยอะเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงประโยคภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่ใช้ในการถามทางและบอกทางนะคะ คราวนี้เนี่ยก็ไม่มีหลงแน่นอนค่ะ ภาษาอังกฤษเราต้องฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกใช้บ่อย ๆ นะคะ แล้วทุกคนจะรู้ว่าภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียวค่ะ และอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดท้ายบท รวมถึงควิสกันด้วยนะคะ สำหรับในบทต่อไป เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ รวมถึงประโยคที่ใช้ในการท่องเที่ยวใน going away